ไปเขาผมมาฮะ ยังไงเคมาสวยงามวสยของตัวหมื่นห้าได้แก้วน้ำอัดลมเข้าไปอีกครับผม สวยๆครับโอ้ยมาทีก็แตกหนักเลยนะ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 มาก็ไปต่อครับผม ได้เอมาฮะเฉียงไปฮะเออไปขยับเบ็ดเป็นเบ็ดห้าสิบหน่อยนะครับผม วันนี้เล่นเบ็ดสูงนิดนึงนะฮะอ่าตู้ทีเอ็มกับเอมาสวยงามนะแล้วตามด้วยเจเข้าไปต่อนะครับผม ได้มาหกสิบครับผม ได้แก้ว เออ แก้วหน้าโลมาคิวมาต่อแล้วยังไงจะเข้าไฟหรือเปล่า จะเข้าฟรีไหมดอกนี้ยังไม่ฟรีนะครับผม โอ้โหเอาวายมาสวยงามฮะ ได้ไล่เป็น 10 กับแก้วน้ำอัดลมนะฮะ ได้เคมาต่อแล้วตามด้วยเอกับเจแล้วก็สวนสนุกนะครับผมตามด้วยเคเข้าไปอีกแล้เอเข้าไปโดยเอทีเอฟแล้วตามด้วยเจเข้ามาอีกจังหวะนี้10เข้าไปโอ้โหเค กันแก้วน้ำอัดลมมาอีกแล้ว แล้วเจเข้าไปต่อ อือหือสุดยอดนะครับผมโอ้โหเกมอะฮะไม่ใช่ครับผมคนภาคฮะ โอ้โหสองพันแปดนะครับผมมาครับผมไปซื้อเบ็ดเก้าสิบเลยดีกว่านะฮะมาครับผมสิบสองหมุนครับผม เดี๋ยวยังไงเปิดมาก็เจมาสวยๆครับผมโอ้โหแล้วตามได้อะไรต่อไหมไม่มีนะฮะ ไปครับผมยังไงต่ออืว้าวไปว้าวไป ยังไงโอ้โหวายอยู่สลังเลยนะฮะอ้าวฮอตดอกขอคิว เอ้ยฮอตดอกฮอตดอกโอ้โหฮอตดอกไม่ลงวะ ไปห้าหมุนสุดท้าย เอ้าวายมา3แถวอย่างนี้ อ่าแก้วนะลมมาสวยงามนะตู้ EDM ก็ไปต่อครับ ผม ตามด้วยแก้วน้ำอัดลมเข้าไปแล้วคิวก็มาจังหวะนี้ อืมสวยๆครับ ได้มาอีกสามพันห้าครับผม ดอกนี้ สวยๆฮะ ไปต่อครับผมเคเข้ามาครับผม สวยงามฮะนึกว่าจะไหลต่อนะครับผม ไปต่อครับผมสี่ไม้สุดท้ายฮะ แล้วยังไงวายมาครับผมในแก้วน้ำอัดลมฮะ แล้วตามในคิวเข้าไปต่อครับผม ตามได้น้ำอัดลมแล้วเจเข้าไปครับผม สวยสวยครับโอ้โหอีกพันเก้าครับผมเหมาะดอกนี้ไปฮะสามไม้สุดท้ายครับผม ยังไงว่าวไปหนึ่งที ไปครับผมต่อครับออแก้วน้ำอัดลมจะเทเข้าไปต่อวายอยู่สลังอีกแล้วนะฮะ ไปครับผมมาฮะยังไงเคมาสวยงามวายสองตัวหมื่นห้าได้แก้วน้ำอัดลมเข้าไปอีกครับผมสวยๆครับ โอ้ย